นั่นะครับนี่นะเลยไปนิดนึงมีอยู่แต่แต่ถ้าเสียเลี้ยวตรงนี้ก็จะไม่ผ่านแล้วเลี้ยวว่ามีวงเวียนต้องไปปทงนหน่อยมาหน่อย แต่ว่าเดี๋ยวดูตรงนี้กันก็ได้ครับ ตรงนี้ก็มีไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ ปั๊มนี้มีปั๊มเล็ก Ani pamlik นี่หมดเหรอนี่เป็นจุดสำคัญรู้ไหมผมว่าปั๊มนี่ดีนะครับคือตรงนี้มันคือเป็นปั๊มมาตรฐานแหละ มาตรฐานในบริเวณนี้ใช่ไหมไม่ไม่ขี่เดี๋ยวไปถึงที่แล้ว 双料。 ไปส่งทั้งคังนนก่อนแล้วค่อยลงมานี่หรือว่าน่าจะจอดนนได้เลย นี่เป็นรถชาวบ้านอ่ะ